ปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งรูปวาดหรือรูปทรงต่างๆนะคะ รูปวาดหรือรูปทรงคือรูปที่วาดเองนะคะ โดยมีรูปทรงต่างๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงรี ทรงกระบอก ทรงพีระมิดเป็นต้นนะคะ หรือรูปวาดต่างๆนะคะ ในลักษณะที่ผู้ใช้แทรกเข้ามาในงานเอกสารนะคะ ทำโดยวิธีการใช้เมาส์คลิกค้าง แล้วลากไปจนกว่าจะได้ขนาดความกว้างและความสูงตามความต้องการนะคะ จึงจะปล่อยเมาส์ หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเชฟนั่นเองค่ะ ซึ่งผู้ใช้สามารถทำงานได้ดังนี้นะคะ 1. คลิกที่ปุ่มริบบอน insert นะคะ แล้วก็เลือกเชฟดาวน์เชฟก็คือการวาดรูปทรงต่างๆนั่นเองค่ะ ลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกลักษณะใดลักษณะหนึ่งมานะคะแล้วก็คลิกเมาส์ ลากตามขนาดที่เราต้องการนะคะ หลังจากนั้นนะคะจะเป็นการปรับแต่งรูปวาดหรือรูปทรง โดยการใช้ดาวินทูลนะคะ หลังจากวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ การปรับแต่งเชฟเหล่านี้นะคะ ผู้ใช้จะใช้ Darwin Tool มาช่วยโดยมีกลุ่มเครื่องมือดังนี้นะคะ Insert Shape นะคะ ก็คือเราสามารถเพิ่มหรือว่าการแทรกรูปวาดใหม่ ในการแก้ไขรูปวาดเพิ่มขึ้นมานะคะ ต่อไปก็จะเป็น เชฟสไตล์นะคะ ซึ่งเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับการปรับแต่งรูปวาดในเรื่องของพื้นหลัง เส้นขอบหรือลักษณะพิเศษนะคะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Word Art Style นะคะ ซึ่งเป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งรูปวาดนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของ Text นะคะ กลุ่มของ Text ก็จะมีคำสั่งสำหรับการปรับแต่งรูปวาดในเรื่องของข้อความที่อยู่ภายในนะคะ เราสามารถปรับแต่งรูปวาดทิศทางตำแหน่งการจัดวางและการสร้างจุดเชื่อมโยงได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นในแถบของ Arrange นะคะ เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับการจัดเรียงรูปวาด จุดวางหรือตำแหน่งในเอกสารการตัดข้อความลำดับ จัดเรียงจัดกลุ่มและการหมุนหรือการพลิกนั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นคำสั่งไซส์นะคะ ซึ่งเป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับการปรับขนาดรูปวาด การปรับตามอัตราส่วน ความสูงและความกว้างนะคะ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลย